วันนี้เรามารับชมกันว่ามันจะเข้าดีขนาดไหนนะ เออ เดี๋ยวเรามารับชมกันว่า เกมเนี่ยเวลาไหนจะเข้าดีที่สุดเนาะ ไป เริ่มต้นที่ 210เบ็ดนี้เขาว่าดี เออเข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผม ฝากกดติดตามด้วย แล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยเนาะ สำหรับใครที่เข้ามาดูครับผมอย่าลืมผมกดด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วย เออเม็ดนี้โอ้โหสองพันหนึ่งก็ไปสิโอ้โหมาอย่างไงครับผม ดอกนี้บิ๊กวินเข้าไปเลยดอกนี้รู้เรื่องครับผม เอารู้เรื่องไปเบ็ดสามร้อยตอนนี้ โอเคสูตรนี้ครับผมออโต้อย่างเดียวครับผมเบ็ดหกร้อยว่าไงอีกแปดร้อยต่อด้วยโลดแล้วก็แจกันต่อสวยงามเม็ดนี้แล้วก็ไง โอ้โหดาบนี่ต่อด้วยองุ่นหรือเปล่า สวยงามครับผม โอ้โหไม่มีตัวเข้าโอ้โหไปกันต่อเนื่องโลเม็ดนี้ต่อด้วยแจกันหนึ่งลงมา แหม โอ้โหคอมโบที่หนึ่งผ่านไปเดือดมากครับผมเกมนี้ โลมาเอ็กซ์ครับผมเกมนี้อยู่ในค่ายจีดีนะฮะ โอ้โหใจกันตรงนี้ไปทั้งแถวเลยต่อเนื่องเลยจ้า โอ้โห บิ๊กวินอีกแล้วขึ้นไปเป็นเป็นแปดพันแปดร้อยสิบเก้านะผม อื ดอกนี้แตกดีแตกหนักครับผมสามารถคลิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะผมปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะจ๊ะสามารถตามมาได้ตอนนี้เก้าพันเข้าไปแล้วเพื่อนๆเก้าพันหกเข้าไปแล้วโอ้โหหนึ่งหมื่นไปดิโอ้โหหยุดไม่ได้ผมหยุดไม่ได้ต่อเนื่องครับผมเบ็ดเก้าร้อยผมเวลานี้กำลังเข้านะใส่ไปเรื่อยๆมาใครสนใจอยากตามด้านล่างผมคลิกได้เลย โล่สามมาหรือเปล่า โล่สามไม่มาผมอัญญมณีโอ้โห โอ้โหวานเม็ดนี้เข้ามาต่อยื่อยโล่สามไหลลงมาโอ้โหไม่ได้นะเพื่อนสวยงามครับ เกมนี้โอ้โห เข้าดีมากๆผมที่อื่นไม่รู้แต่ที่นี่เข้าแน่นอนครับผม ไม่รู้เข้ามากเข้าน้อย แต่เข้าแน่นอนนะผมเพียงแค่ว่า คุณเข้าครับ ผมไม่รู้จะเข้ามากเข้าน้อย แต่ขอให้คุณนะครับผมบังคับใจตัวเองครับผมเลิกนะครับผมเข้าแล้วเลิกนะครับ ผมเลิกแล้วก็ไปเบิดออกซะเออลุยกันไปเลย เม็ดนี้จะมีอะไรดีอีก ต้องบอกนะผมเกมนี้ เวลาที่ว่าผมเล่นส่วนใหญ่นะครับผมเวลาที่ผมเล่นส่วนใหญ่เกมนี้นะ ผมเคยเล่นช่วงบ่ายๆนะ ก็เข้านะผมแต่ว่ามันช่วงเย็นๆจะเข้าดีกว่าเนาะช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับผมตั้งแต่6โมงจนถึงประมาณ5ทุ่มนะครับผม4ทุ่มห้าทุ่มนะผมเวลาเนี่ยลองเล่นดูนะครับผม หรือไม่ก็เวลา2มทุ่มก็ลองหาเวลาเล่นดูเนาะ จับช่วงเวลาจับทางกันเอาเองครับผมเกมแต่ละเกมอัตราการชนะนั้นแตกต่างกันออกไปนะ ไป โลวันนี้ต่อด้วยแจกันสวยงามครับผมโลสามลงมาหรือเปล่า โลสามมาไหมโอ้โหไม่มานะโอ้ยโลวันนี้สวยงามรู้เรื่องกันไปเลยเจ็ดพันสองโอ้หมาไง เลิกเลย เหลือพันสองสุดท้าย คิดว่าจะแห้วซะแล้ว เลิกเดี๋ยวผมได้อย่างนี้ ก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วย แล้วก็อยากตามที่เดียวกับผมสามารถคลิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะจ๊ะ